พิ่มเติมนะครับฝั่งฝั่งวัดมีรถน้ำสองสองคันและสองสามคันใช้น้ำอยู่ฝั่งวัดอยู่ในวัดแล้วแปดศูนย์สี่เป็น าว่าสามเอ๊ต้องการครับหนึ่งหนึ่งนิ้วครับ เส้นหนึ่งเส้นเส้นที่สองครับที่กุดโด่งใช้อยู่ตอนแรกครับ บูมกับบอมครับบูมกับบอมโอเคครับาบครับบูมบูมเดี๋ยวมีคนเอาสายมาให้เดี๋ยวกุดโด่งเอาสายมาให้หกสิบหนึ่งครับพี่หกสิบหนึ่ง สแต่เมื่อคืนไม่ออกเลยไหนอ่ะยังไม่ได้ออกอยู่ต่อเนี่ยถ้าต่อทางขนาดนี้เป็นเหตุ 204 ครับใกล้เคียงสะพานพระราม7หรือจรัญ98 เป็น่อไปเฉพาะิจอแบบเพิ่มเติมถ่ายทอดอแบบตอนนี้เพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้วนะครับ ช่วงนี้รับแจ้งสามารถล้อมเพลิงได้ภายในวงจำกัดล้อมเพลิงได้ภายในวงจำกัด เพิ่มเติมแจ้งให้ทราบศูนย์เจ็ดห้าหก

จาบจัาจน้ำอะไรวะนี่ฝนเหรอ ไม่ฝนดิเฮ้ย น่าจะฝนปะวะอวะฝนแล้วแหละนัดข้างล่างครับ เฮ้ย แต่เราลงไประวังหน่อยนะบูมระวังด้วย ระวังด้วยทำไมไม่ได้ทำไม ก็ต่อมานี่ไงต่อขึ้นมานี่เปล่าเอาไงเอาวางก่อนเข้าไปเสียงเลยบูมไม่บูมทำลายนั้น ไม่ตรงนู้นเยอะแล้ว ก็ลากมันขึ้นนี่เลยลากมันลากข้มาได้ไหมลากมาดิไลสาย้าสายพอไหมบูมนี่สายนี่นั่นั่นัดแ่วัสดี่จะเป็นสยามหรอไม่เซฟหรอกนะ ขอว่าสามครับข้อสองดับเบิลสยามนนท์เป็นโอเคแล้วทราบเครื่องน้ำมันหมด แป๊บนึงดับเบิลสยามนนท์พร้อมรถหนึ่งคันเจ้าที่สองมาเยอะที่หมายครับ เดินระวังด้วยไม่ลงฝั่งนี้อ่ะแล้วก็ลากสายนู้นออกมาดับเบิลสยามนนท์มีท่านไหนแล้วอี๋ยะรู้ไม่แบบ รถมัไม่มีเดือดแต่รถคันที่สองของมันจอดอยู่หน้ารถน้ำไงเขาฉีดบนคนกับรถเมล์เจเดเก้ามันเอาไว้กระบกกีตารมันมีท่านเลยไดับบด็บสี่ร้อยเปิดน้ำมันน้ำมันมันเอาไว้กระบกกีตปร์ไม้หมังพันก็เป็นประหยัดนอน เรหอยสองรับแจ้งร์สี่ที่ไหมเอนนี้เบอรงใหม่รับแจ้งพี่ต่อถ้เดินน้ำมันเด็ดก่อนก่อนจะเดินเข้าเหนืวบอกก่อนนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนสายแบบเปลี่ยนสายอยู่อย่างเราเี่ไปไปโดนติดมไปไปโดนติดพบแบบเติมบริการสูงสุด สถาสมรภสารไทยลุงเดินวิลาสตุลีและแป้งสามารถรับเป็ได้สามารถรับเป็ได้สุดแปดสุดบอมบอมบอมเยียสายก่อนพี่ต้องเห็นเข้าไปเห็นข้างใน 30 202ผู้ให้สายไฟกลางลุกไหม้ครับไปบอเออบอบูมถุงมือด้วยไม่ได้สารรดบันทึกภัยเตาไปกรมเกียรติเออขายอุบัติภัย58แต่เราไปจะว่าครับตอนนี้ฝั่งวัดวิมุตนะฝั่งวัดวิมุตใช้น้ำประมาณหกถึงเจ็ดหัวฉีดนะครับ วอลเรือสองหัวฉีดอยู่ระหว่างควบคุมเพลิงต่งนี้สามารถล้อมเพลิงได้ทุกด้านแล้วนะครับ แต่แสงเพลิงภายในพื้นที่ยังไม่หมด สามารถล้อมเพลิงได้แล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับ ปิดได้เลย ถ้ารถพี่นนท์มาเราก็ได้ใช้แล้วเนี่ยรถพี่นนท์ข้างนอกมีน้ำแล้วพี่เป็นนิ่ไหลไหลไหลไหลเฮ้ยหแค่เดี๋เส้นเดียวนะ สองตรงข้ามเอกมัยสามสิบรถน้ำพระรามเคลื่อนที่เร็วมาสิบหนึ่งวันชิดเดินสงบครับผมต่อไปกับปากีสถานทำไปมีวัยที่เก้าด้วยความขอบคุณ ไม่ได้ไปเราคิดว่าแบบว่าเป็นสิบปีว่าค่ามสุดนอกช่วงนี้ก็มีสองจุดสังทางด้านถนนเอกมัย เริ่มจากเคลื่อนที่เร็วพลังวัดสิบใช้น้ำเพิ่มสงบสุดแ่เสินสิไป ไปแล้วไปไปหาสายมาาเริ่มฟังลงมาช้า ไอ้รถช่องเชื่ออิ่มตายหาไปแล้ว เออ ไม่รู้หายไปไหน ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วบอกวันสี่สองทุ่มหายหัวตั้งแต่เย็นเลยผมไปหาน้ำมาให้ไหมเออ Thank you. งแล้ว เรียงเป็นตับเลย ไม้งนั้น แล้วก็นาะที่ยกนาะที่เวลาเอาไปยกไม้ ก็เห็นตัวเนี้ย เห็นตอนไลฟ์สดตอนแรกๆอ่ะ แม่งเป็นกองมันเลอร์เลยอ่ะไหวไหมเชฟใช่บ้าบ้า ไปช็องเจ็ดอุบัติีหครับแบบเดิมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปไหนอ่ะเห็นขับรถผ่านหน้าเต้าเถึงจอดไฟเปิดเสียงด้วยอุบทติไหนครับแปดเลยตอนเย็นยี่สิบสาม่ายควาวังเร็งรัดขึ้นด่วนเดินจากโรงพขารับเจ็ดเป็ด เราสองไม่รู้เป็นที่เรานำไม่ติดเพราะว่ามันเอาไปยกที่สามเจ้าปฏิชัยมาแบบจังยี่สามมัถนนสะพานไปจะมาว่าคือเกือบกว่าสี่เราตอนไปเลยสมไปดังกล่าววันเราไปรอปิดศูนย์แปดศูนย์เก้าไปไปได้ขิงตกเตียงเลยวันลอยเป็นจบไม่ได้ขึ้ตรงไหนลงตรงไหนศูนย์แปดศูนย์เก้า ขึ้นด่วนโดจับครับโลพระรามเจ็ดครับห้าสิบบปดเลยครับเป็นเอาไปเอาสามแหวกซื้อตั้งแต่ตรงไหนเป็นไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะเป็นน้ำไล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ตัวไม่ได้น้อยแล้วนะ อยู่บนรถอุปกรณ์ไม่นะนีู่ไปหมดแล้วนนี่น้ำเนื้อเนี่ยกู้ภัยแจ้งเป็นข้อมูลเออเอแล้วแจ้งในการวสีนั้วให้วสีทางด้านริมน้ำให้วสีทางด้านริมน้ำทางด้านสะพานพระรามเจ็ดเดี๋ยวหาที่จัดจอดให้เป็นเจ้าสองความเป็นพยายามเอาไปกำลังกินทราบศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ เสริมสัญญาณไฟเรามันเดินมามาหลายเส้นไง เครื่องมันลงไกลเราประมาณนี้ พี่เดี๋ยวการเล็ดข้าหายโอเคเราทราบขับรถครับน้ำไม่เจองดระหนรกเคีาซัยกััตซี่กัตซี่ เป็นวุ้นกอยเอครับกัตซี่เป็นวุ้นกัตซี่ ไม่เมย์ไม่ไม่ได้ได้ได้ ฆเป็นเมฆพอแปดเริ่มเติมครับช่วงนี้บางจุดบางจุด ที่ได้เกิดการลุกไหม้ด้านล่าง ส่วนพื้นนั้นได้ทะลุลงไปหมดแล้วส่วนนี้จะเป็นน้ำทั้งหมดครับข้างล่างจะเป็นแม่น้ำทั้งหมดแล้วตอนนี้ฝั่งที่พวกผมอยู่ไปได้ห้าสสงสามห้าสองสามเป็น

คนอยู่ปะวะมีคนอยู่มีคนอยู่ตอนนี้ก็ด้วยความขอบพระคุณสุดการศึกษา ี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ